สวัสดีครับมาดูโจทย์ข้อที่3นะครับโอเนตปี60นะครับลองอ่านโจทย์นะครับข้อนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับอัตราส่วนนะครับแบ่งเงินเป็นกองกองนะครับนายใจดีทำงานได้เงินเดือนนะครับ 22,000 บาท แบ่งออกเป็น 3 ส่วนนะครับ แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน โดยให้อัตราส่วนอ่ะแบ่งออกเป็นอัตราส่วนนะครับ อัตราส่วน นั้นได้แก่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับ แล้วก็มีเงินให้ยายนะครับ แล้วก็เงินออมนี่นะครับ แบ่งออกเป็น3ก้อน โดยที่อัตราส่วนที่แบ่งออกมากลายเป็น5 ต่อ 2 ต่อ 1 นั่นเองนะครับ มาดูคำถามนะครับ ในแต่ละเดือนจำนวนเงินที่ให้ยายเนี่ยเท่ากับข้อใดอะเราต้องการหาว่าเงินที่ให้ยายเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับ เราโฟกัสตรงนี้ ตรงนี้นะครับนี่เงินให้ยายมีกี่ส่วนเลย อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ ก็มีสองส่วนอ่ะตอนนี้เรามาดูวิธีคิดครับ เวลาเราทำเรื่องอัตราส่วนนะครับเราก็เขียนอัตราส่วนออกมาก่อนนะครับว่ามีอะไรต่ออะไรบ้างอ่ะ อย่างแรก แบ่งเป็นสามส่วนนะครับ ใช้จ่ายเนี่ยนะครับ ใช้จ่ายส่วนตัว ต่อ เงินที่ให้ยายนะครับ ให้ยายตรงนี้เนี่ยเราต้องการหาว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับตรงนี้ต่อไปอีกกองหนึ่งนะครับ ก็คือเงินออม บอกว่าสามส่วนเนี่ยนะครับ แบ่งออกเป็นห้าต่อสองต่อหนึ่งอ่าคราวนี้เราก็ต้องมารวมนะครับ ว่าอัตราส่วนเนี่ย เขาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนกันแน่นะครับ รวมแล้วนะครับ รวมอัตราส่วน ก็ใช้จ่าย 5 ใช่ไหมครับ ให้ย้ายอีก 2 นะครับ แล้วก็เงินออมอีก 1 นะครับ แสดงว่ารวมแล้วเนี่ย จะแบ่งเงินก้อนเนี้ยเงินหนึ่งก้อนเนี้ยนะครับ ออกเป็น 8 ส่วนย่อยๆนะครับ เรามาดูต่อนะครับ เงินนะครับ เงินที่ทำออกมาเนี่ยแบ่งออกเป็น 8 ส่วนนะครับ เงิน 8 ส่วนนะครับไปคิดเป็นเงิน คิดเป็นเงิน 22,000 บาทนะครับนเพราะฉะนั้นเงิน 1 ส่วนจะมีค่าเท่าไหร่ครับ เงิน1ส่วน เราก็เอา 8 ส่วนข้างบนนะครับ นี่ เราต้องการส่วนเดียวใช่ไหมครับ เราก็หารด้วยหารด้วย8ได้เลยนะครับ คราวนี้ลองหารก่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่แบับลองหารช้านะครับ ไปทดดู สมมติว่าลองหารนะครับ 8 2 8 2 16นะครับ เหลือเศษเศษเท่าไหร่เอ่ยอ่าเผื่อไม่ทันนะครับ ลองลองตั้งหารดูก็ได้นะครับ นะหารด้วย8นะครับ 8 2 16 นะครับ จะเหลือเศษ6 นะครับ 8 อะไรเอ่ยได้ใกล้ๆ 60 8 7 นะครับ 56 เศษ4 นะครับ 8 5 40อ่าตอนนี้เราหารออกมาแล้วเนี่ย เงิน1ส่วนได้ 2,750 บาทนะครับ เงินนะครับ หนึ่งส่วนมีค่าสอองพันเจ็ดร้ยห้าสิบาท คราวนี้เงินที่ให้ยายนะครับเงินที่ให้ยายเนี่ยสองส่วน เราจะคิดส่วนนี้นะครับ เงินที่ให้ยาย มีอยู่สองส่วนนะครับ คิดเป็นเงินเท่าไหร่เราก็เอาสองนะครับคูณสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับคูณออกมานะครับ ค่อยๆ คูณนะครับ จะได้ สูย์สองตัวนะครับข้างหลังเจ็ดสองสิบสี่ทดหนึ่งเป็นสิบห้าทดอีกหนึ่งนะครับสองสองสี่บวกหนึ่งเป็นห้าให้คำตอบเป็นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เราไปดูนะครับว่ามีคำตอบไหมอ่ะ อยู่ที่ช้อยข้อสี่นะครับ